ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good โอ้ยเป็นยวงเลยเนี่ย สีกระจืดที่คือจำปาดะเห็นไหม นี่คือจำปาดะนะคะ คนกรุงเทพรู้จักไม่ใช่จำปาดะ ของคนใต้ไม่เยได้มามาแม่มากินเลยมา มา นี่คือกลิ่นของจำปาดะวิดีโอของคุณไม่ได้เสีย เอามั่งเอามั่งเอามั่งเต้ vậy vậy vậy vậy vậy có thầm lặng luôn ăn lòi ăn lòi ăn lòi tiền trai khó khó khó khó Yeah dạ, yeah dạ, dạ, กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good